S V N seven Q M A L double I Mali ยังคงคิดถึงเธอทุกเวลา คิดถึงยามจินตนาแม่การเวลาจะพันจะเปลี่ยนดวงใจดวงนี้ไม่เคยลืมเลือนดวงใจดวงนี้ผมมีแค่อยู่ ดวงนี้มีสิ่งแค่คุณ ความรักแล้วก็ห้ จบลงไปเป็นเหมือนกับฝุ่นและ ความรักวันนี้มันคงเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะปล่อยมันไปโอ้ไม่เบบี้อยู่ใกลและผมก็ถามตัวเองทำไมถึงเฮียอยู่ได้แต่ผมก็รู้ ตัวดีว่าผมนั้นแม่งมันร้ายในความคิดผมมันเลวใช่ไหม บอกมาสักนิดผมต้องทำยังไง ให้เหมือนคนนั้นที่ครองใจเอาไว้ และความรักเราก็ต้องไว้อะไรเธอทุกเวลา ิดถึงยามจินตนาไม่การเวลาจะพันจะเปลี่ยนดวงใจดวงนี้ไม่เคยเลื่อมเลือนดวงใจดวงนี้ผมมีแค่อยู่ ดวงนี้มีสิ่งแค่คุณ ความรักแล้วก็ไออุ่น มันจบลงไปเป็นเหมือนกับฝนยังคงคิดถึงเธอทุกเวลา เมื่อวานที่เราเดินมา ทุกครั้งทุกคราแต่เธอมองมาฉันยังคงอยู่ที่พาจะอยากกลับมาได้ไหม แม่เป็นยาพารำร้องขอเธอคืนมา ผมยังคงติดอยู่ในนิทานรอคุณนั้นมาปลุกพัฒนาการคิดถึงเธอเป็นยาพา คิดถึงเรื่องราววันวานไม่ว่าเวลาจะพันจะผ่านความรักของเรา ธอฉันยังคงเพื่ลงมาถ้าหากว่าเธอยังให้โอกาสยังให้กลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ คิด ถึงเธอชาชดาชดาคิดถึงแม่ยามหลับตาภาพจำของเราที่อยู่โรงเรียนรอยยิ้มเธอนั้นผมจำไม่เปลี่ยนไม่วันใจนี้ผมยกให้คุณให้คุณให้คุณนั้นเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งความรักของผมและคุณคงจบลงไปตอนเดือนมีถุนายน